การฝึกเป็นเสียงผู้บรรยายที่ดี การจะเป็นผู้บรรยายที่ดี ใช่จะเป็นได้ดีทุกคน ผู้เรียนต้องฝึกหลายอย่างดังนี้ ฝึกประสาทตากับปากให้สัมพันธ์กัน ผู้บรรยายที่ดีใช้สายตาอ่าน ไม่ใช่ปากอ่านอย่างเดียว เราต้องฝึกใช้สายตา ต้องฝึกฝนอ่านให้ไว พยายามฝึกออกเสียงพร้อมกับกวาดสายตา หากทำได้ การอ่านอย่างลื่นไหลและรื่นรม จะเกิดมีขึ้นกับลูกศิษย์ครูอุ๋มทุกคนอย่างแน่นอน อย่างต่อมาสำคัญมากนั่นคือ ลูกศิษย์ควรภาคเป็นเรา อย่าภาคเป็นคนอื่น เพราะจะทำให้เราเหนื่อยมาก และการจะภาคให้เป็นเรา เราต้องหาเสียงตัวเองให้เจอ วิธีหาเสียงตัวเองให้เจอนั้นไม่ยาก จงหาต้นแบบเสียงภาคและลองพิจารณาว่า เขามีเทคนิคการพากอย่างไร และลองหาภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบ หรือสารคดีที่ตัวเองชอบ และถอดบท จากนั้นลองพากการพากไม่ใช่การอ่านให้คนฟังฟัง แต่เป็นการพูดให้คนฟังฟังต่างหาก การอ่านคือการอยู่กับตัวเอง แต่การพูดคือการพูดให้สิ่งมีชีวิตฟัง และหากอยากให้เขาฟังอย่างเข้าใจ เราต้องเข้าใจบทก่อน เสียงในอารมณ์และสถานการณ์ที่ต่างๆ กันได้ ฝึกภาคให้ได้หลายๆ อารมณ์ เช่น หากเราชอบตัวการ์ตูนลาย ชื่อมูลเราก็ต้องภาคเป็นมูลในทุกๆอารมณ์ และทุกๆสถานการณ์ได้ ขั้นนี้ต้องฝึกอย่างมาก นอกจากนี้การสร้างอินเนอร์ให้กับตัวเองสำคัญมาก เมื่อเราพาตัวเองเข้าไปในบทได้สำเร็จ บทที่เราบรรยายหรืออ่านให้คนฟัง จะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีเสน่ห์มาก เพราะความอินเกิดจากความเข้าใจของผู้บรรยายนั่นเอง อย่างต่อมา ครูอุ๋มอยากให้ทุกคนเป็นนักพากหลายเสียง สามารถพากได้มากกว่าหนึ่งเสียง ลองหัดทำเสียงที่หลากหลาย จะเป็นจุดเด่น เพราะงานที่จะเข้ามาจะมีหลายแบบ เช่น งานแบบวิชาการ กลุ่มเป้าหมายที่ฟังเป็นผู้ใหญ่และนักวิชาการ เนื้อเสียงที่ใช้ภาคหรือบรรยายนั้น ก็ควรต้องเป็นน้ำเสียงที่น่าเชื่อถือได้ เข้มเข้มและจริงจัง หรืองานที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ฟังเป็นเด็กๆ เนื้อเสียงที่ใช้ภาคหรือบรรยาย ก็ควรต้องเป็นน้ำเสียงที่สดใส ไม่จริงจัง ไม่น่าเบื่อ และมีการเล่นเสียงขึ้นขึ้นลงลงสูงต่ำอย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเด็ก เป็นวัยที่ยังไม่สามารถควบคุมสมาธิของตัวเองได้ ดังนั้นจึงทำให้เบื่อง่าย การทำเสียงให้สดใสและสูงต่ำบ้าง จะทำให้เด็กๆ ไม่เบื่อหน่ายที่จะฟังเสียงภาค ผู้เรียนอาจไม่ใช้เสียงที่เป็นตัวเองก็ได้ เพราะเสียงที่เป็นเสียงตัวเอง อาจไม่เหมาะกับบทบรรยาย แต่นั้นต้องแปลว่า ผู้เรียนหาเสียงตัวเองเจอแล้วด้วย และสามารถหาเสียงใหม่ เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับบทบรรยายได้ สุดท้าย การภาคหลายคนอาจเข้าใจว่า อวัยวะหลักมีเพียงตากับปาก ความจริงแล้ว นักภาคหรือผู้บรรยาย ต้องใช้อวัยวะที่ใช้ในการพากมากกว่านั้น ดังนี้ ตาดู หูฟังมือเปิดบทต้องปาก ปากพูดหัวคิดตาม ก้นนั่ง ขายืน และนี่คือหลักการออกแบบสื่อเสียงบรรยายที่ครูอุ๋มมาถ่ายทอดให้ฟังในคลิปนี้นะคะ จบแต่ละคลิปอย่าลืมที่จะทำกิจกรรมต่อด้วยนะคะ และอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนล่ะ